คลิปนี้จะมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะซื้อ Apple Watch รุ่นไหนดี ในเดือนกรกฎาคมปี 2020 และผมจะบอกด้วยว่า Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง ไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับ วัสดีครับ ผมต้อมไอโมดนะครับคลิปนี้จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ Apple Watch ในช่วงกรกฎาคมปี 2020 นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำของ iPhone แล้วก็ iPad ไปแล้วนะครับยังไงก็ตามไปดู ผมแนบลิงก์ต่างๆ ไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูกันได้เลย และก็ยังเหลืออีกในฝั่งของเครื่อง Mac ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook iMac Mac mini แล้วก็ Mac Pro ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไง จะสรุปให้ฟังอีกทีนึงในคลิปถัดไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของคำแนะนำว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะรอดีนะครับผมขอพูดถึงในส่วนของคำถามที่มีหลายๆคนถามเข้ามาก็คือในเรื่องของ Apple Watch นั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Apple Watch นั้นถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์วอชโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นแค่การออกกำลังกายอย่างเดียว เพราะทาง Apple Watch นั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการทำ กิจกรรมอื่นๆ หรือว่าทำอะไรอื่นๆ ได้เพิ่มนะครับ ความสามารถของ Apple Watch นั้น ยกตัวอย่างเช่น ติดตามและก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจจับคลื่นหัวใจได้ด้วยนะครับ พวก ECG นะฮะว่าการเต้นของหัวใจของเรานั้นเป็นอย่างไร ติดตามการออกกำลังกายครับ มีเวิร์กอัลต่าง ๆ ที่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดิน การว่ายน้ำการเต้นลำก็ยังมีเลยนะครับ ประมาณครับเป็นการตรวจจับการล้ม หรือว่า f o r detection นะครับเวลาเราใส่ Apple Watch เนี่ยแล้วเราเกิดหกล้มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือน แล้วก็โทรไปหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินได้ด้วยนะครับมีเคสหลายเคสที่อยู่ต่างประเทศ สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ นอกจากนี้ครับก็จะเป็นการติดตามรอบเดือนของคุณผู้หญิงครับติดตามการนอนหลับ บันทึกความจำบันทึกการแจ้งเตือน ใช้เป็นรีโมทในการถ่ายรูปร่วมกับ iPhone เช็คพยากรณ์อากาศใช้เป็นเข็มทิศได้ ตั้งนาฬิกาปลุกได้ รองรับ Siri ได้สามารถสั่งการได้นะครับคิดเลขบน Apple Watch ก็ได้ครับฟังเพลงผ่าน Apple Music ก็ได้ครับแล้วก็นอกจากนี้สามารถโทรออกขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ฉุกเฉินได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของความสามารถบน Apple Watch ที่มีคนสงสัย ยังไงถ้าอยากรู้ว่าน้องอ่ะทำอะไรได้บ้าง ผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเช่นเดิมครับทีมงานเขียนมาให้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท้าความอย่างนี้นะครับ Apple Watch Series 3 นั้นเปิดตัวเมื่อ 2017 Apple Watch Series 4 เปิดตัว 2018 แล้วก็ Apple Watch Series 5 เปิดตัว 2019 อย่างที่เราได้เห็นไทม์ไลน์นะครับ Apple Watch จะมีการอัปเกรดทุก ๆ 1 ปี ดังนั้นรอบต่อไปที่กำลังจะถึงนั่นก็คือ Apple Watch Series 6นะครับ Apple Watch Series 6 ถ้าไล่ตามไทม์ไลน์จริงๆ จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 12 ก็คือในช่วงเดือนกันยายนของปี 2020 นี้นะครับ ต่อมาครับมาดูกันว่า Apple Watch รุ่นไหนที่ควรซื้อ แล้วก็ Apple Watch รุ่นไหนที่เราควรรอนะครับ ณปัจจุบันรุ่นที่ยังเปิดขายใน Apple Store นะครับจะมี Apple Watch Series 3 แล้วก็ Apple Watch Series 5 นะครับส่วน Apple Watch Series 4 นั้น ไม่ได้ขายผ่าน Apple Store แล้ว แต่ยังมีจำหน่ายอยู่ทางร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับอาจจะพอหาได้อยู่ หรืออาจจะมีเครื่องมือ 2 อยู่ในตลาดครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน เอาเป็นว่าเราพูดถึงในเรื่องของ Apple Watch Series 3 4 แล้วก็ 5 แล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าเก่ากว่านี้บอกเลยตั้งแต่ซีรีส์2ซีรีส์1 Apple Watch Original ผมบอกเลยว่ารุ่นนั้นไม่ควรที่จะซื้อนะครับยกเว้นคุณอยากจะซื้อมาสะสมนะครับก็สามารถซื้อได้ แต่หากต้องการ Apple Watch มาใช้งานจริงๆ แนะนำว่าควรจะต้องมองซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์5ขึ้นไปนะครับถ้าคุณจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะตอนนี้ มันจะต้องมีนะตอนนี้คือไม่อยากรอเราควรจะซื้ออะไร Apple Watch Series 3 นั้นถือว่าเป็น Apple Watch ที่ถูกที่สุดณตอนนี้ ราคาของ Apple Watch Series 3 นั้นเริ่มต้นเพียง 6,400 บาทนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมาก ๆ ความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าคุณจะซื้อ Apple Watch และเน้นมาใช้งานหนัก ๆ จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น ใช้การออกกำลังกายหรือว่าใช้ไปได้นาน ๆ สักอีกอย่างต่ำก็สักประมาณ3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ย ผมแนะนำเลยว่าควรจะซื้อ Apple Watch Series 4 ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Series 4 ครับ Series 5 สามารถซื้อได้เลยนะครับเพราะว่า 2 รุ่นนี้ใช้ชิป CPU รุ่นใหม่ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ 64 บิต สิ่งที่เราเห็นได้อย่างแตกต่างกับ Series 3 นั่นก็คือในเรื่องของดีไซน์ หน้าจอจะใหญ่ขึ้นครับพลังการประมวลผลนั้น จะเร็วกว่าซีรีส์3อย่างเห็นได้ชัด อันนี้คือบอกจากประสบการณ์ตรงนะครับที่ได้ใช้งานในรุ่นนี้มา ถ้าคุณมีทุนเท่าไหร่นะครับให้มอง 2 รุ่นนี้เอาไว้ แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีทุนที่จำกัดจริง ๆ ก็สามารถซื้อซีรีส์3ได้ ถ้าเป็นผมเองนะผมจะมองว่าผมอาจจะไปซื้อ Apple Watch ซีรีส์4ราคาของมือ 2 ที่ยังเหลือประกันจะดีกว่านะครับ Apple Watch เหล่านี้ครับถ้าสมมติว่ายังเหลือประกันอยู่นะ ยังไม่เกิน 365 วัน เราสามารถไปต่อ Apple Care Plus ได้ด้วยนะครับได้ที่ฝั่งของ iCare นะครับเราจะได้ประกันเพิ่มขึ้นมาอีก ก2ปีเนี่ยราคาต่อประกันจะอยู่ราวๆประมาณ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้คือเป็นคำแนะนำถ้าอยากจะซื้อ Apple Watch จริงๆ แล้วถ้าคนสงสัยว่า Apple Watch Series 4 กับ Series 5 ต่างกันอย่างไรต่างกันมากไหมผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Apple Watch Series 4 กับ Series 5 ต่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ ถ้าเราดูจากภาพลักษณ์ภายนอกนะครับทั้งสองรุ่นจะเหมือนกันเลยครับหน้าจอรูปทรงเดียวกันดีไซน์คล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ สิ่งที่ซีรีส์ 5 นั้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของหน้าจอ always on นะครับหน้าจอของ Apple Watch Series 5 จะไม่ดับ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการพักหน้าจอเขาก็จะหน้าจอจะมืดลงไป แต่ว่าซีรีส์ 4 นั้นไม่สามารถทำแบบนี้ได้ ข้อดีของหน้าจอ always on ก็คือเวลาที่เราออกกำลังกาย เวลาไปปั่นจักรยานประมาณนั้น มือเราจะจับอยู่ที่แฮนด์จักรยานใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าวางในระดับนั้นปกติหน้าจอของ Apple Watch จะดับ Apple Watch Series 4 นั้นหน้าจอจะดับ แต่ว่า Apple Watch Series 5นั้นครับยังเห็นข้อความอยู่นะครับเราก็จะดูข้อมูลว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเราเป็นอย่างไร ความเร็วที่เราทำได้เป็นเท่าไหร่ระยะทางที่เราปั่นได้แล้ว ไกลเท่าไหร่ เราจะได้ไม่จำเป็นต้องยกข้อมือขึ้นมานะครับเพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น Apple Watch Series 5 สามารถตอบสนองตรงนี้ได้ นอกจากนี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ รองรับการโทรออกไปยัง ศูนย์การช่วยเหลือนะครับหรือว่าโทร SOS เพื่อขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับได้ทั่วโลกแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้แพ็กเกจของเบอร์โทร ที่อยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับ ในรุ่นเซลลูล่านะครับที่สามารถทำอย่างนี้ได้ นี่ครับก็เป็นสรุปคร่าวๆว่าณตอนนี้เราควรจะซื้อรุ่นไหน รุ่นไหนควรชะลอนะครับก็บอกเอาไว้ให้สั้น ๆ เพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่บอกไปนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใคร ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ Apple Watch ดีหรือเปล่า Apple Watch รุ่นไหนที่เราจะควรจะซื้อนะครับฝากเพียงเท่านี้ครับถ้าหากยังมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยที่ยังตกหล่นที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับ และเดี๋ยวผมจะมาตามตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผมและเช่นเดิมครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมครับกดไลค์และก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ Mac มาให้ได้ชมกัน ใครสาวก Mac อยากจะรู้คำแนะนำในการซื้อ Mac ช่วงนี้นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับผมผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go